วอนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ลอยไปจากดินแดนที่เหนือที่ไกลแสนไกลบนขอบฟ้าที่ไกลแสนไกลลงลอยไป วอนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ไปให้ถึงฝากดวงใจพี่ลอยล่องไปบ ฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่ง หัวใจพี่แทบติดตรึงเพ้ารำพึงรำพันถึงแม่นวลน้องแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร ใจพี่จมแทบพาสุดทา ดวงหรือไทยหรือดวงเก่าตาดุดดวงดาราดวงดาวดวงไหน ชายทุกคนเดินผ่าน วอนให้ใจน้องไม่มีใคร วอนให้ลมพัดพา หัวใจพี่ไปถึง ฝากดวงใจพี่ลอยลงไปบนนภาสุดขอบฟ้า ใจพี่จะไปถึง ได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพี่แทบติดตรึงพารำพึงรำพันถึงแม่นวลนน้อง แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร ใจพี่จอมแทบพาสุดทาง ดวงหรือไทยหรือดวงแก้วตาดุดดวงดาราดวงดาวดวงไหนวอนให้ชายทุกคนเดินผ่าน วอนให้ใจน้องไม่มีใคร วอนให้ลมพัดพาหัวใจพี่ไปถึง แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร ใจพี่จมแทบผ่านสุดทาดวงหรือไทยหรือดวงแก้วตาดุดดวงดาราดวงดาวดวงไหน อนให้ชายทุกคนเดินผ่านวอนให้ใจน้องไม่มีใครวอนให้ลมพัดพาหัวใจพี่ไปถึง